สวัสดีค่ะ ในบทเรียนนี้นะคะ เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรนะคะ การพิมพ์ข้อความในเอกสารที่เป็นเนื้อหายาว ๆ จะดูน่าเบื่อหากผู้ใช้ไม่แต่งเติมหรือเพิ่มลูกเล่นให้กับตัวอักษร ทั้งนี้นอกจากจะทำให้งานเอกสารดูน่าสนใจมากขึ้นแล้ว ยังช่วยให้ผู้ใช้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตผลงานที่เป็นเอกสารในรูปแบบต่างๆ ได้อีกด้วยนะคะ การจัดการกับ รูปแบบตัวอักษรหรือว่าฟอนต์นะคะ สามารถทำได้ดังนี้ค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราต้องทำการเลือกข้อความหรือว่าตัวอักษรก่อน นะคะ หลังจากนั้นนะคะเราไปใช้คำสั่งที่แท็บ Home ค่ะ ในกลุ่มคำสั่งของฟอนต์นะคะมันจะมีคำสั่งนะคะอย่างเช่นคำสั่งบูลที่ทำให้ตัวอักษรเป็นตัวหนา คำสั่งอิทาลิกหรือว่าทำให้ตัวอักษรเป็นตัวเอียงนะคะหรือว่าจะเป็นตัวฟอนต์คัลเลอร์หรือว่าการเปลี่ยนสีให้กับตัวอักษรนะคะซึ่งรายละเอียดต่างๆนะคะจะขออธิบายดังนี้นะคะในคำสั่งฟอนต์นะคะจะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรนะคะจะมีรูปแบบของตัวอักษรมากมายนะคะให้เราเลือกใช้ ตัวฟอนต์ไซส์นะคะก็คือขนาดของตัวอักษรนะคะ ที่เราสามารถกำหนดได้นะคะ โดยการคลิกขนาดที่ต้องการลงไป นะคะคำสั่ง increase font size นะคะ จะเป็นการปรับขนาดตัวอักษรให้เพิ่มขึ้นคำสั่ง decrease font size นะคะจะเป็นการปรับขนาดตัวอักษรให้ลดลงนะคะคำสั่ง bold นะคะ เป็น การทำตัวอักษรให้เป็นตัวหนา คำสั่งอิทาลิกทำตัวอักษรให้เป็นตัวเอียงนะคะคำสั่งอันเดอร์ไลน์นะคะ จะเป็นคำสั่งในการเขียนเส้นใต้ให้กับตัวอักษรนะคะคำสั่ง strike through นะคะจะเป็นการขีดค่าตัวอักษรหนึ่งเส้นนะคะคำสั่ง subscript นะคะ จะเป็นตัวอักษรให้เป็นตัวห้อยนะคะ ถ้าคำสั่ง superscript นะคะจะเป็นการเปลี่ยนตัวอักษรให้เป็นตัวยกนะคะคำสั่ง t a k e effect จะเป็นการเพิ่มลักษณะพิเศษให้กับตัวอักษรนะคะคำสั่ง highlight ก็จะเป็นการเน้นข้อความหรือว่าเน้นตัวอักษรด้วยสีนะคะคำสั่ง font color จะเป็นการเปลี่ยนสีตัวอักษรนะคะ โดยการคลิกแล้วก็เลือกสีตัวอักษรนะคะ โดยที่แต่ละสีนะคะก็จะมีชื่อที่แตกต่างกันออกไปนะคะ ถ้าเราเอาเมาส์ ไปชี้ที่สีนะคะก็จะขึ้นชื่อสีมานะคะ อย่างเช่นสีแดงนะคะก็คือ red นะคะ นอกจากนี้นะคะยังมีคำสั่งเพิ่มเติมอีกมากมายนะคะโดยผู้ใช้ สามารถเปิดใช้ได้นะคะจากการคลิกปุ่ม Font Launcher นะคะคือตัวนี้นะคะเพื่อเปิด Font Dialog Box นะคะซึ่งในกล่องตู้ตอบนี้นะคะจะมีคำสั่งอื่นๆที่ไม่ปรากฏบนแท็บ Home นะคะและสามารถเลือกใช้ ในการจัดการรูปแบบตัวอักษรได้อย่างละเอียดครบถ้วน ทุกคำสั่งนะคะเพราะในกล่องโต้ตอบฟอนต์จะมีคำสั่งที่ไม่สามารถแสดง บนปุ่มคำสั่งได้ทั้งหมดบนริบบอนนะคะสามารถเลือกใช้คำสั่งได้นะคะ เมื่อเปิดฟอนต์แดร์ล็อกบ็อกนะคะ จะปรากฏแท็บคำสั่ง 2 แท็บ ก็คือแท็บฟอนต์ และก็แท็บแอดวานซ์ค่ะ การกำหนดรูปแบบตัวอักษรให้เป็นค่าเริ่มต้นนะคะเราทำในแท็บฟอนต์นะคะ ชนิดของตัวอักษรที่ใช้ในเอกสารนะคะ การตั้งค่าเริ่มต้นของโปรแกรมอ่านไปตรงกับความต้องการของผู้ใช้นะคะ ซึ่งผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบฟอนต์ และกำหนดให้เป็นค่าเริ่มต้นใหม่ได้เองนะคะ โดยสามารถทำได้อย่างนี้นะคะ ในแถบของฟอนต์นะคะทำการกำหนดโดย ถ้าเป็นภาษาไทยนะคะให้เลือก complex script นะคะ ถ้าเป็นภาษาอังกฤษให้เลือก Latin Text Latin Text นะคะ แล้วก็ทำการเลือกคุณสมบัติต่าง ๆ ที่เราต้องการลงไปนะคะ หลังจากนั้นนะคะให้คลิก set as default นะคะ แล้วก็คลิกโอเคนะคะสำหรับบทเรียนนี้นะคะ ก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะหากผู้เรียนอยากทบทวนนะคะก็สามารถอ่านทบทวนได้ในบทเรียนที่เป็นเอกสารค่ะ และพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปนะคะ สวัสดีค่ะ